ท้ายที่สุดครับเรามาพูดกันสักนิดหนึ่งถึงเรื่องประโยชน์ของสาก์ศึกษาว่ามีประโยชน์ยังไง ถ้าเรามองเชิงที่เป็นพันธกิจสัมพันธ์ ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการคือเป็น University Workplace Engagement แล้วก็ มันเป็นกิจการที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยประการแรกต้องร่วมคิดร่วมทำไม่ใช่ใครทำ ฝ่ายเดียว ทั้งสองฝ่ายต้องร่วมกัน ใช้วิชาการในการทำไม่ใช่ว่าเป็นแรงงาน หรือเอาไปใช้ทำอะไรก็ไม่รู้ปิดประตูหน้าต่าง ยกน้ำร้อนน้ำชาไม่ใช่งาน แล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันฮะทั้งระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย ทำแล้วเกิดประโยชน์ร่วมคือทั้งสองฝ่ายบอกเออได้ประโยชน์ ทั้งนักศึกษาทั้งฝ่ายสถานประกอบการทั้งฝ่ายสถานศึกษา แล้วก็เกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม ถ้าเราเอาสี่ด้านนี้มาดูว่าที่ทำมานี้ร่วมคิดร่วมทำจริงหรือเปล่า ที่ทำมานี้ใช้วิชาการแล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันหรือไม่ทำแล้วเกิดประโยชน์ร่วมหรือเปล่า ทั้ง3ฝ่ายได้ประโยชน์จริงหรือเกิดผลกระทบที่ดีสังคมหรือยังขณะนี้ได้หมดเลยครับ ทีแรกเราก็คิดว่ามันจะได้แต่กับคู่ในระหว่างมหาลัยเกิดสารประกอบการแล้วก็นักศึกษา แต่มาบัดนี้เนี่ยรัฐบาลได้ก้าวเข้ามา แล้วก็องค์กรที่เป็นองค์กรกลางของทางสถานประกอบการ เช่นสภาสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าประเทศไทย หรือหน่วยส่งเสริมการลงทุนเช่น BOI เนี่ยก็ประกาศเลยว่าเรื่องจากกิจศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ดีต่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่ เพิ่มคุณภาพจริงคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานปีที่แล้ว ได้มีประกาศออกมาเลย ว่าต่อไปนี้ ฝ่ายธุรกิจสาหกรรมที่ต้องการได้รับการส่งเสริมการลงทุน ต้องมีข้อตกลงกับสถานประกอบการว่าจะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการที่พัฒนาคนรุ่นใหม่ แล้วก็มีการระบุเรื่องสักกิศึกษาเป็นเรื่องหนึ่ง ควบคู่กันไปกับยังยังแชร์เล่นดีเวลลอปเมนต์ในลักษณะอื่น ไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นการยอมรับถึงขนาดที่ว่า เอาเรื่องค่าใช้จ่ายที่สถานประกอบการมีในช่วงที่นักศึกษาไปทำสากิจเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้ 200%นะตามกฎหมายแรงงาน ก็แสดงให้เห็นว่า 4 ข้อที่ว่าร่วมคิดร่วมทำเรียนรู้ร่วมกันเกิดประโยชน์ร่วมกัน แล้วก็เกิดผลกระทบที่ดีนั้นเกิดแล้ว โดยสมบูรณ์ครับ แต่นี้จากการประเมินผล ที่ทางสกอในฐานะที่แทนรัฐบาล แล้วก็จัดเงินงบประมาณมาอุดหนุนทำกันกว้างขวางขึ้นหลายปีต่อเนื่องมาเนี่ย ก็ได้มีการจัดให้มีการประเมินฮะเพื่อจะดูว่าทำสกิจศึกษาแล้วเนี่ยได้ผลยังไง เขาก็สรุปย่อที่สุด เท่าที่ผมจะนำมาเนี่ยเป็นอันย่อสุดที่จึงขยายความแล้วเยอะกว่านี้ ประการแรกเลยเขาบอกบัณฑิตสกิจศึกษาได้งานเร็วกว่า และมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้ร่วม อันนี้เป็นตัวเลขยืนยัน แล้วเขาสำรวจทุกปีโดยสกอ ประการที่ 2 ผู้ประกอบการพอใจคุณภาพบัณฑิตสากิจศึกษาสูงกว่าบัณฑิตที่ไม่ร่วม ตอนนี้เนี่ยทางสถานประกอบการเวลามีอัตราใหม่ตำแหน่งใหม่ รับเข้ามาเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับคนผ่านสกิจศึกษา เป็นคุณสมบัติหนึ่ง แล้วถ้าใครผ่านสกิจศึกษาเนี่ยจะเป็นต่อในการที่ สมัครงานแล้วได้รับเลือก เพราะเขาถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ที่จะใช้ประโยชน์ได้จริง มีบริษัทบางบริษัทถึงขนาดที่ว่า คนใหม่จะรับเข้าไปต้องผ่านสกิลศึกษาเท่านั้นมิฉะนั้นไม่รับ มันก็กลายเป็นส่วนของ recruitment selection policies นโยบายเรื่องการสรรหาและพัฒนา คนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบ ของสถานประกอบการที่ เป็นถึงขนาดนั้นแล้วนะครับ สถาบันอุดมศึกษาก็มีการติดตามดูว่าผู้ที่ผ่านสกิลศึกษาแล้วเนี่ยเป็นยังไงเขาพบว่ามีวุฒิภาวะคือความเป็นผู้ใหญ่ มีวินัยสูงขึ้น มีความรับผิดชอบ มีวินัยสูงขึ้น นี่เป็นเรื่องที่เห็นชัด คนบางคนบอกโอ้ยคนนี้เป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยกลับมาเป็นคนละคน พูดอย่างนั้นก็มีนะฮะ ถามนักศึกษาเอง ถามว่าเมื่อเขาไปจากกิจศึกษาแล้วเนี่ยเป็นยังไง หลายคนก็ไม่ใช้คำที่ผมใช้ เขาบอกรู้จักตน รู้จักคนรู้จักงานนั่นแหละเขาได้จริง มากน้อยมากน้อยก็แล้วแต่แต่เขาจะได้สามเรื่องเนี่ยรู้จักตัวเองดีขึ้น รู้จักคนทำงานมีว่าทำการทำงาน รู้จักว่างานที่ไปทำนั้นเป็นยังไงแล้วก็ จะมาปรุงแต่งให้ตัวเองไปสู่วิชาชีพนี้ดีขึ้นได้ยังไง แต่ที่สำคัญที่สุดฮะทุกคนจะพูดตรงกันก็คือมีความพร้อมที่จะทำงานทันทีที่จบ ตรงนี้สำคัญนะฮะ employability กลายเป็นดัชนี ชี้วัดตรงนี้ แล้วมหาลัยตอนนี้ก็ถึงประกาศเลยว่ามหาลัยไหนแต่ละปีนักศึกษาที่จบของใครได้งานมากที่สุด ก็ ากิจจะเป็นตัวกระตุ้นและเป็นตัวช่วยได้เยอะ สถานศึกษาสามารถจะนำผลการประเมินการปฏิบัติสากิจศึกษาไปใช้ประกอบปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดเนี่ยก็คือผลประเมินจริง ที่ผมประมวลจากหน่วยงานกลางที่สนับสนุนเรื่องนี้ ยืนยันฮะ จึงทำให้เรื่องของสถิติศึกษาได้รับความนิยมสูงใช้ประโยชน์ได้จริงและแพร่หลาย ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ที่ทำให้สถิติศึกษาประสบความสำเร็จในมีอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งผมได้พูดผ่านๆมาแล้วก็ขอสรุปทิ้งไว้เป็นประเด็นสุดท้าย ก็คือว่าหนึ่งละมันต้องเป็นเรื่องร่วมคิดร่วมทำ ต้องพร้อมด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายมหาลัยและฝ่ายสถานประกอบการ และสองฝ่ายต้องมีนโยบายต้องมีแผน ต้องมีการทำอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ถ้าไม่พร้อมอย่าทำ ต้องพร้อมจริง ๆ แล้วทำถึงจะประสบความสำเร็จ ประการที่สองขนาดที่ทำเนี่ย ไม่ต้องรอฮะประเมินผลไปเรื่อย ๆ แล้วก็ถ้าพบอะไรก็จะได้เอาผลมาปรับปรุง ไม่ใช่ทำเสร็จแล้วถึงค่อยไปประเมิน ประการที่3เนี่ยก็คือในเรื่องที่ต้องมีการใช้ผลประเมินไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ผู้บริหาร หรือฝ่ายสนับสนุน สถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ รวมทั้งองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนทำให้ทางการศึกษาเนี่ยกลายเป็นพหุภาคีก็คือมีภาคีหลายฝ่ายมากกว่าทวิภาคีซึ่งมีแต่เพียงสถานประกอบการและมหาลัยเนี่ยผนึกกำลังกัน อันนี้เลยกลายเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ ไม่ใช่มีอย่างนี้ทุกแห่งในในโลก ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไปถึงจุดนี้ได้ แล้วก็เป็นตัวหนุนสำคัญ ที่จะทำให้สักิศึกษาประสบความสำเร็จ ผลสำเร็จที่มีอยู่แล้ว ก็เป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจ แต่หยุดแค่นั้นไม่ได้ครับสกิศึกษาต้องได้รับการพัฒนา แล้วมาถึงประเทศไทย 4.0 จะต้องขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสกิลศึกษาเองก็ต้องเป็นสกิลศึกษาที่มีนวัตกรรม และก็ทำสกิลศึกษาให้เป็นสกิลศึกษา 4.0 ด้วยครับ